ขณะนี้ได้แอบหลบหนี ออกจากพระนครไปแล้ว จึงเกิดความโกลาหลอนลมานสอบถามเรื่องราวกันยกใหญ่ คณะมนตรีทั้งสี่คนรู้ว่า มโหสถหนีไปแล้วก็ดีใจ พูดปลอบชาวพระนครว่า พวกท่านอย่าทุกข์ใจไปเลย เราก็เป็นบัณฑิตพอจะเป็นที่พึ่งของพวกท่านได้ ประชาชนที่รู้ความจริงได้ยินเช่นนั้น ต่างตะโกนด่าทออยู่อึงมีเมื่อบัณฑิตทั้งสี่คนเห็นนางอมราอยู่คนเดียว ต่างก็คิดหมายมั่น ที่จะได้นางมาเป็นของตน ไม่บอกกันและกันให้รู้ ต่างคนต่างแอบส่งสิ่งของไปให้นางอมรา เพื่อเป็นการปลูกสัมพันธ์นางอมรา รับบรรณาการที่คนทั้งสี่ส่งไปให้ ก็ทราบถึงความมุ่งหมายของคนเหล่านั้น จึงวางแผนที่จะแก้แค้นให้คนเหล่านั้นได้อาย นางอมราได้นัดแนะคนเหล่านั้น ให้มาบ้านของตนในเวลานั้นนั้น จากนั้นจึงให้คนในบ้านช่วยกันขุดหลุมลึกทำรั้วล้อมไว้ แล้วนำอุจจาระ ผสมน้ำเทลงในหลุมนั้น ปิดแผ่นกระดาน ทำกลไกที่หลุมอุจจาระ ทำเล่มสลักไว้สองข้าง เอาเสื่อปูทับปกปิดไว้อีกชั้นหนึ่ง ประดับด้วยดอกไม้ตกแต่งให้ดูงดงาม ให้ตั้งอ่างสำหรับอาบน้ำไว้ ทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนตะวันตกดินคำวันนั้น อาจารย์เสนกะ มีอารมณ์ดีเป็นพิเศษ แต่งตัวอย่างงามหรู กินอาหารเสร็จแล้ว จึงไปหานางอัมราตามที่นัดไว้ ยืนอยู่ที่ประตู ให้คนใช้ไปบอกนางอัมราว่า ตนมาถึงแล้ว นางอัมราทำเป็นดีใจ กุลีกุจอต้อนรับ บอกให้เข้าบ้าน เสนากะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ คิดว่า นางอมราให้ท่า จึงถือวิสาสะเข้าไปยืนอยู่เคียงข้าง แตะเนื้อต้องตัวอย่างสนิทสนม นางอมรากล่าวว่า ช่างมาตรงเวลาจริง ๆ นะจ๊ะเซนกะกล่าวเอาใจนางว่า กว่าจะถึงเวลาตามนัด มันช่างนานเหลือเกิน นานจนใจแทบขาด พอได้เวลาก็รีบมาทันที หญิงสาวแสดงอาการทอดไมตรีว่า ถึงอย่างไร ดิฉันก็ตกเป็นของท่านอยู่แล้ว ท่านอาบน้ำให้สบายตัวก่อน จึงค่อยนอน ไม่ต้องรีบร้อน ไปอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดก่อน เชิญทางนี้ เสนกะรู้สึกร้อนไปทั้งตัว เดินไปยืนบนแผ่นกระดาน ที่นางอมราเตรียมไว้ เป็นที่อาบน้ำอย่างว่าง่าย เมื่อเสนกะเหยียบแผ่นกระดาน หญิงสาวทำเป็นเหมือนรดน้ำให้ แล้วเหยียบที่สลักตนทำให้เสนกะตกลงไปในหลุมอุจจาระ จากนั้นก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เหมือนเดิม หญิงสาวคิดว่ายังเหลืออีกสามคน หญิงสาวทำให้ปุกุสะผู้มาตามที่นัดไว้ ตกในหลุมอุจจาระโดยทำนองเดียวกัน เมื่อปุกุสะตกลงไป หัวกระแทกเข้ากับเสนกะอย่างแรง จึงถามด้วยความตกใจว่า นี่ผีหรือคน เสนกะกล่าวว่า เราเสนกะราชบัณฑิตแห่งมิถิลานคร ท่านเล่าเป็นใครปุกุสะบอกว่าอภิโทอาจารย์เองหรอกหรือ นึกว่าใคร ผมเองปุกุสะ จากนั้นหญิงสาวก็ทำให้กามินทะและเทวินทะ ผู้มาตามที่นัดไว้ ให้ตกลงในหลุมอุจจาระ โดยตำนองเดียวกัน อาจารย์ทั้งสี่คน ตกลงไปยัดเยียดอยู่ในหลุมอุจจาระที่เหม็นคืนคราว หัวชนกันและกัน ต่างถามกันและกันว่าเป็นใครเมื่อเสนกะทราบว่า ใครเป็นใครก็รู้ว่า หลงกลนาอมราแล้ว ต่างส่งเสียงร้องเอะอะโวยวาย ว่าจะทำอย่างไรต่อไป อาจารย์เสนกะห้ามว่า พวกท่านอย่าอื้ออึงไป ตั้งแต่นี้ไป พวกเราจะถูกประจานให้ได้รับความอับอาย พวกเขาถูกขังไว้ในหลุมอุจจาระตลอดทั้งคืน พอรุ่งเช้า นางอมราให้คนทั้งสี่ จับเชือก สาวขึ้นมาจากหลุมอุจจาระทีละคน แล้วให้พวกคนใช้ จับอาบน้ำเอามีดโกนผม และหนวดให้หัวโลนแล้วจับหัวถูกับแผ่นอิดจนเลือดออกซิบซิบเอาข้าวสารแช่น้ำตำให้ละเอียดเป็นแป้ง แล้วกวนเป็นเหมือนข้าวต้ม ทาทั่วตัวคนทั้งสี่โรยด้วยนุ่นตามตัว แล้วจับให้นอนในกระชุ เอาเสื่อลำแพนม้วนพันปิดไว้ ผูกให้แน่น แล้วนำเอาราชาพรทั้งสี่อย่าง กับทั้งอาจารย์ทั้งสี่คน ไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์จงรับเครื่องบรรณาการ กราบทูลชนีแล้ว ให้วางเสื่อลำแผนลงใกล้พระบาทพระราชา พระราชาให้แก้เสื่อลำแผนออก ทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตของพระองค์ ก็ทรงตะลึง นิ่งอึ้งไปโดยไม่ทราบต้นปลายสาเหตุ ตรัสอะไรไม่ออก ฝูงชนเห็นคณะมนตรี ต่างหัวเราะ พูดจาเยาะเย้ย สวนเสเฮฮาสนุกสนานว่า โอ้โหลิงเผือกงามจังเลย บัณฑิตทั้งสี่คน แสนที่จะอับอายขายหน้า แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนางอมรานำเครื่องราชาพรทั้งสี่อย่าง ออกมาถวายพระราชา พร้อมกับกราบทูลว่าหม่อมฉันขอถวายความสัตย์จริงว่า มโหสถไม่มีความผิด ทั้งไม่ได้เป็นโจรตามคำกล่าวหา แต่คนทั้งสี่คนนี้ต่างหากเป็นโจร เสนกะขโมยแก้วจุลามณีของพระองค์ ปุกุสะขโมยสุวรรณมาลา กามินทะ ขโมยผ้าคลุมบรรทม ส่วนเทวินทะ ขโมยฉลองพระบาททองคำแล้วให้คนใช้นำออกไปเร่ขายให้หม่อมฉันหม่อมฉันรับซื้อไว้ โดยมีหลักฐานทุกประการ หญิงสาวระบุชื่อคนใช้ ชื่อพ่อแม่และวันเวลาที่ทำการซื้อขาย แล้วนำบันทึกหลักฐานที่สำคัญออกแสดงแด่พระราชากราบทูลว่า ขอพระองค์โปรดพิจารณา หาข้อเท็จจริงเถิดเพคะทำให้คนทั้งสี่พบกับความอับอายอย่างนี้ แล้วถวายบังคมลากลับบ้าน พระราชาไม่ตรัสอะไรกับบัณฑิตทั้งสี่คนของพระองค์ ในพระไตยยังทรงลังเกียจมโหสถอยู่ว่าเป็นกบฏ ยิ่งทรงทราบว่ามโหสถหนีไปแล้ว ก็ยิ่งเสียพระไทยและเอื่อมพระอาที่พระองค์ไม่มีคณะมนตรีผู้เป็นบัณฑิต รับสั่งกับบัณฑิตของพระองค์เพียงสั้นๆว่า พวกท่านอาบน้ำแล้ว จงกลับไปบ้านเรือนของตน ตั้งแต่มโหสถหนีไป ราชสำนักก็เงียบเหงา ขาดคนสำคัญที่จะคอยถวายคำแนะนำแก่พระราชา อย่างสุขุมลุ่มลึก ทำให้ราชสำนักหมดความคลึกครื้น ไม่เหมือนเมื่อครั้งที่มโหสถยังอยู่